ครับก็มาถึงหัวข้อของการส่งมอบคุณค่าตามหลัก ความยั่งยืน 3 ด้านนะครับ หรือ value proposition นะครับ value proposition หรือการส่งมอบคุณค่านั้นหมายถึงอะไร นั่นก็หมายถึง SE หรือองค์กรต่างๆที่ทำโครงการเพื่อสังคมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีคุณค่าหนึ่งคุณค่า ที่ผู้บริโภคหรือผู้รับสารหรือผู้ให้ทุนเนี่ยสัมผัสได้ คุณค่าหนึ่งคุณค่าในที่นี้เนี่ยผมสามารถแตกมันออกมาเป็น 3 ด้านนะครับ value ตัวที่ 1 นั่นก็คือเรื่องของ promise ทางด้าน people promise ทางด้าน people นั่นก็คือสัญญานะครับที่คุณให้กับ ผู้ให้ทุน ผู้รับสารของคุณว่าคุณจะทำสิ่งดีๆให้กับมนุษยชาติอย่างไรนั่นก็คือ value proposition ตัวที่ 1 ตัวที่2นะครับนั่นก็คือ promise ที่คุณให้กับ planet นะครับนั่นก็คือเรื่องของสัญญาว่าคุณจะทำสิ่งดี ๆ ให้กับโลกใบนี้อย่างไรนะครับและมีอะไรบ้างนั่นก็คือ value proposition ตัวที่ 2 แล้วก็คือตัวสุดท้ายนะครับ ผมขอเรียกมันว่า promise ทางด้าน profit หรือสัญญานะครับที่คุณจะทำให้ในเรื่องของผลกำไรนะครับว่าผลกำไรขององค์กรนี้จะต้องมี เติบโตอย่างไรเพื่อที่ทำให้องค์กรที่คุณพัฒนาขึ้นและสร้างขึ้นเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ถ้า SE สามารถนะครับนำเสนอ value proposition หรือนำเสนอคุณค่าได้ครบทั้ง3ทางนะครับนั่นก็คือ promise ทางด้าน people promise ทางด้าน planet และก็ promise ทางด้าน profit ถ้าทำได้ครบทั้ง 3 ทางนี้นะครับก็จะถือว่าเป็น value proposition ที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน